ประโยค Une question madame แปลว่า ขอถามอะไรหน่อยค่ะคำว่า question เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่าคำถามคำว่า une เป็นคำนำหน้านามเพศหญิงเอกพจน์ จึงเป็นตัวบอกว่าคำนามที่ใช้ในที่นี้คือ question เป็นคำนามเพศหญิง เอกพจน์ มีข้อสังเกตว่าคำนามที่ลงท้ายด้วย เตยีโออินจะเป็นคำนามเพศหญิงทั้งหมด ในภาษาไทยหากแปลตามตัวอักษร ก็คือขอถามคำถามคำถามหนึ่งแต่ภาษาไทยนิยมพูดว่า ขอถามอะไรหน่อยมากกว่า ประโยค Je vous écoute แปลตามตัวอักษรว่า ฉันฟังคุณอยู่ แต่ในบริบทนี้ควรจะแปลว่า เชิญถามเลยค่ะหรือเชิญถามเลยครับมากกว่า ประโยค Est-ce que je peux obtenir mon remboursement en liquide แปลว่าฉันสามารถรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดได้หรือไม่คำว่า Est-ce que หากแปลตามตัวอักษรก็คือ เป็นนั่น ซึ่งไม่มีความหมาย เป็นส่วนที่ใช้สำหรับนำไปสร้างประโยคคำถาม ที่ไม่ต้องสลับกริยากับประธานทำให้ง่ายในการใช้เนื่องจากสามารถเรียงประธาน และกริยาเหมือนกับในประโยคบอกเล่าธรรมดาได้คำว่าเป็นกริยารูปกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ pouvoir แปลว่าสามารถคำว่า obtenir เป็นกริยารูปเดิม แปลว่าได้รับ สิ่งที่ต้องระวังคือคำว่า ได้รับที่เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า obtenir นี้จะต่างจากคำว่า recevoir ซึ่งแปลว่าได้รับเหมือนกัน โดยคำว่า recevoir จะใช้กับกรณีที่ได้รับสิ่งของที่ส่งมาทางไปรษณีย์ส่วน obtenir จะมีความหมายว่าได้รับจากการให้ของคนคนหนึ่งหรือที่เทียบเท่ากับคน คำว่า mon เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ เพศชายเอกพจน์ แปลว่าของฉัน คำว่า remboursement เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์แปลว่าเงินคืน การคืน การตกเบิกคำว่า ในที่นี้เป็นคำบุพบท แปลว่าที่เป็น ที่อยู่ในรูปของคำว่า l i q u i d เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่าของเหลว หรือเงินที่เราใช้จ่ายทั่วไป